สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างห้องเรียนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันกันนะคะ โปรแกรมตัวแรกที่ดิฉันจะแนะนำทุกท่านในวันนี้ ดิฉันคิดว่าทุกท่านคงเคยได้ยิน หรือบางคนอาจจะเคยใช้งานมาแล้ว โปรแกรมตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม g s u i t e for Education นั่นเอง โปรแกรมนี้ได้รวมบริการของ Google ที่มีอยู่แล้วไว้ด้วยกัน เช่น Drive Docs Gmail และ Sheet เป็นต้น โดยนำบริการเหล่านั้นมาเชื่อมต่อเพื่อการใช้งานร่วมกัน เพื่อให้เป็นเครื่องมือของอาจารย์ผู้สอน ใช้ประโยชน์ในการสั่งงาน และเก็บรวบรวมผลงานต่างๆของผู้เรียน นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถส่งงานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนเองก็สามารถตรวจงานที่มอบหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีแบบเรียลไทม์ โดยผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน เพิ่มลด จำนวนผู้เรียนของตนเองได้ หรือจะใช้วิธีการส่งรหัสเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนได้ด้วยตนเองก็ได้ โปรแกรมที่ดิฉันพูดถึงนี้ คือโปรแกรม Google Classroom หรือเรียกสั้น ๆว่า Classroom นั่นเอง บริการนี้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกมาเพื่อให้ครูมีเวลาติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูล เพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เดิมที Google Classroom ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ที่ใช้งานบริการของ g Suite for Education เท่านั้น แต่ขณะนี้ Google ได้พัฒนา Google Classroom เพิ่มให้สำหรับ ผู้ที่มี Google Account เป็นบัญชีส่วนบุคคล สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้เช่นกัน และจากเดิมที่เคยใช้ได้ แค่เฉพาะกรณีที่ครูต้องสอนนักเรียนในห้องเท่านั้น ก็พัฒนาให้สามารถนำไปใช้บริหารจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบใดก็ได้แล้ว ทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน หรือแม้แต่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็ตาม ทั้งนี้ โรงเรียนและองค์กรการกุศลจะมีคลาสรูมเป็นบริการหลักของ g s u i t for Education และ g s u i t for Nonprofit ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนองค์กรต่างๆ จะมีคลาสรูมเป็นบริการเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ของ g s u i t เช่น g s u i t Enterprise หรือ g s u i t Business เรามาลองดูขั้นตอนในการใช้งาน Google Classroom ในการเรียนการสอนกันนะคะ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เริ่มด้วยผู้สอนสร้างชั้นเรียนและเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน ต่อมา ผู้เรียนตอบรับเข้าร่วมชั้นเรียน เมื่อผู้เรียนตอบรับเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วอาจารย์ผู้สอนก็ต้องสร้างใบงาน เลือกสร้างสำเนาของ Google เพื่อสร้างเอกสารใบงานสำหรับผู้เรียนแต่ละคน และส่งใบงานให้นักเรียนในชั้นเรียน หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนส่งใบงานแล้ว ผู้เรียนก็เข้าไปแก้ไขใบงาน เพื่อส่งการบ้านในสำเนาและส่งงาน ทั้งนี้ผู้เรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขใบงาน แต่มีสิทธิ์ดูได้ เมื่อผู้เรียนส่งใบงานกลับมาแล้ว ผู้สอนต้องเข้าไปให้คะแนน แล้วส่งคืนให้ผู้เรียน สุดท้าย ผู้เรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูคะแนนหรือแก้ไขในสำเนาเพื่อการส่งใหม่ได้ ทั้งนี้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถดูรายงานของชั้นเรียนที่กำลังทำงานอยู่ และใช้งานเสร็จไปแล้วได้ โดยผู้สอนสามารถดูคะแนนทั้งหมดของงาน ส่วนผู้เรียนสามารถดูคะแนนของตนเองสำหรับงานที่ทำเสร็จ ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่ามีขั้นตอนในการใช้งานง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนอะไรเลย ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วิธีการใช้งานจริง เรามาลองดูประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom กันสักหน่อยนะคะ ประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom สรุปสั้นๆ ได้ 5 ข้อใหญ่ดังนี้ 1. ตั้งค่าการใช้งานง่าย อาจารย์ผู้สอนสามารถเพิ่มชื่อผู้เรียนได้โดยตรง หรือใช้การแชร์รหัสห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ โดยการตั้งค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว 2. ประหยัดเวลา กระบวนการของงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างงาน ตรวจงาน และให้คะแนนงานได้อย่างรวดเร็วในที่เดียวกัน 3. ช่วยจัดระเบียบ ผู้เรียนสามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสำหรับชั้นเรียนทั้งหมด จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภายใน Google Drive โดยอัตโนมัติ 4. สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น Classroom ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งประกาศ และเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที ผู้เรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลหรือตอบคำถามในสตรีมได้และ 5. ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ของ Google App for Education คือ Classroom จะไม่แสดงโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของผู้เรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสำหรับสถาบันการศึกษา มาถึงตอนนี้ทุกท่านคงได้เห็นถึงประโยชน์มากมายของ Google Classroom กันแล้ว แต่อย่างที่รู้ๆกันนะคะ สิ่งใดที่มีประโยชน์ย่อมต้องมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางสิ่ง อย่าง Google Classroom ก็เช่นเดียวกันเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่า Classroom มีข้อจำกัดอะไรบ้าง ในการใช้งาน Google Classroom เราพบข้อจำกัดในการใช้งาน 3 ข้อได้แก่ 1. ต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ Google 2. ต้องมีอินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้งาน และ 3. กรณีต้องการเพิ่มชื่อผู้เรียนจากระบบ จะต้องเป็นบริการของ g s u i t e for Education เท่านั้น เป็นอย่างไรบ้างคะ จากประโยชน์ขั้นตอนการใช้งาน และข้อจำกัดที่ทุกท่านได้รับรู้ไปแล้วนั้น คงทำให้ท่านอยากรู้จัก และอยากใช้งานโปรแกรมนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ถ้าท่านอยากเรียนรู้วิธีการใช้งาน ต้องไม่พลาดการเรียนรู้ในบทถัดไปนะคะ แล้วพบกันนะคะ สวัสดีค่ะ